Allah. love สินอะไรเยอะนะครับท่านใดนะครับที่นะครับ ติดลมแล้วนะครับเครื่องดื่มเราเราบอกแต่ยังติดลมอยู่นะครับก็เดินเชิญทางบาก์ัพเทลนะครับอ่าแล้วก็ที่แนะนำผลงานเพลงก็ดีนะครับจังหวะก็ดีนะครับ เราจัดให้แล้วนะครับให้บางไม่ได้บางก็